การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในร่างกายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ มีผลทำให้ผู้สูงอายุได้รับอาหาร หรือว่าได้รับสารอาหารเกินหรือว่าขาดได้ ในกรณีที่ได้รับสารอาหารเกิน เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุมีอัตราการเผาผลาญสารอาหาร เพื่อใช้เป็นพลังงาน หรือผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายที่น้อยลง ทำให้ความต้องการพลังงานลดลงตามไปด้วย ดังนั้นผู้สูงอายุยังได้รับสารอาหารเท่าเดิม อาจทำให้เกิดภาวะทุพพโภชนาการ หรือที่เรียกว่าอ้วนได้ค่ะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พบเห็นได้บ่อยในผู้สูงอายุ ในกรณีตรงข้าม ผู้สูงอายุบางราย อาจรับประทานอาหารได้น้อยลง จนทำให้เกิดการขาดสารอาหารได้ ทั้งนี้ เกิดเนื่องจากปัญหาของฟัน การทำงานของกระเพาะลำไส้ไม่ดีเหมือนเดิม ทำให้การดูดซึมอาหารน้อยลง มีการเบื่ออาหาร ซึ่งเกิดภาวะทางจิตใจด้วยเช่นกันค่ะ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดา สยามบรมาราชกุมารีให้ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตามโภชนะบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหา สารอาหารเกินและขาดค่ะ 1. รับประทานอาหารให้หลากหลาย ในสัดส่วนที่เหมาะสมและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก เน้นข้าวกล้อง ข้าวขัดสีน้อย อย่างน้อยมื้อใดมื้อหนึ่งของวัน 3. รับประทานพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลให้มากและก็เป็นประจำ ผักควรรับประทานให้ไม่น้อยกว่า 4 ทัพพีใน 1 วัน และผลไม้ให้เน้นรับประทานผลไม้ที่รสไม่หวานจัด 4. รับประทานปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำค่ะ 5. ดื่มนมและผลิตภัณฑ์ จากนม เช่น โยเกิร์ตในรสธรรมชาติค่ะ 6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสหวานจัดและเค็มจัด 7. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน 8. รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย โภชนาบัญญัติข้อที่ 9 คืองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ จากที่ได้อภิปรายเนื้อหา เรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ อาหารสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญ บุคลากรด้านการจัดการอาหารจำเป็นต้องได้รับการศึกษาให้ถ่องแท้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น บุคคลเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือที่สามารถเรียกว่าวัยชรา ฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรสายการจัดการ และการดูแลด้านอาหารของผู้สูงอายุ รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ด้านหลักวิชาการ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องฉะนั้น การศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุ ปริมาณสารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย และการปฏิบัติตามหลักโภชนาบัญญัติ9ประการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ